รมเธอก็สมรู้คุณจะให้ดูแผนมาส่วนฉันรู้ โอเคทักทายกันสักรอบแรกสักรอบใช่แล้วนะฮะหมดรอบแล้วก็เคลียร์เวทีกันให้โล่งเลย ตามที่ทางนักจัมภาพได้ระบุมานะครับอย่าลืมนะรอฟังเสียงดนตรีก่อนดนตรียังไม่ขึ้นถ้าใครขึ้นมาบนเวที เรายังเล่นไม่ได้นะครับ บอกกับแจ็คบินถ้าเกิดฝ่าฝืนที่พูดไว้ก็ไปจ่ายค่าจ้างจริงๆยในการผมนะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าอุ่นหนากว่าข้างครับ ก็รู้ว่าที่นี่วัดหนองแกนี่เป็นเมืองหลวงของระบบย้อนยุค นะครับผมนะมีนักนางรำทุกที่นะครับ พอรู้ว่ามีงานที่วัดหนองแกเนี่ยมุ่งหน้ามาตรงนี้เลย ใช่เพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เราสนุกสนานดื่มด่ำกันกับบทเพลงรำวงย้อนยุคกันโคโคสักนิดหนึ่ง ในส่วนของบทเพลงสตริงร่วมสมัยนี้ขอญาติ ละไว้ช่วงหลังๆท้ายๆก่อนาในวรัวันนี้สวัสดีทักทายไม่นักทั้งนำเลยหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านดรจตุรเกียรติ็ดีนะครับท่านผอสามารถ แล้วก็ทีม แก๊งสายย่อจากชะอำนิคมจากท่ายางก็มากัน แน่นอนนะครับ อย่างที่บอกไว้ว่าค่ำคืนนี้ที่นี่ หนองแก่เมืองหลวงของลำวงย้อนยุคครับผมเราเน้นย้อนยุคกันเยอะๆในรอบนี้ก็ไม่คุยกันนานเดี๋ยวรอบหน้าค่อยโฆษณาประชาสัมพันธ์รอบนี้ลำกันเลยนะครับจังหวะรบุมบ้ากันเลยในรอบนี้กับริมฝั่งน้ำจ้า ofenda deixaria You.